สรุป 25 พฤษภาคม 64คอรมอวันนี้คนละครึ่งเฟส 3 ชัดเจนหรือยังได้รับ 3,000 บาทหรือ 6,000 บาท สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ค่ะ แล้วก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็ยังอยู่กับการเยียวยาประชาชนนะคะสำหรับคอรมอวันนี้นะคะ ก็มีการเสนอนะคะ คนละครึ่งเฟส3นะคะซึ่ง ่งจากข่าวก่อนหน้านี้นะคะ ก็มีข่าวออกมาว่าจอชงเพิ่มเงินจาก 3,000 บาทเป็น 6,000 บาทนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสาร พร้อม ๆ กันค่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเว เวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ จากข่าวก่อนหน้านี้นะคะ ที่ประชุมกกรนะคะ เผยมติเตรียมยื่นเรื่องเสนอรัฐบาลในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เร่งโครงการคนละครึ่งเฟส3ให้เร็วขึ้น และเพิ่มจาก 3,000 เป็น 6,000 บาทนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือคอรมอนะคะ สรุปก็ออกมาแล้วนะคะ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นะคะ หลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะสำหรับใครที่กำลังรออยู่โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ซึ่งจะเริ่มนะคะ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 นี้ค่ะ สรุปแล้วก็คือจะได้รับเงินจำนวน 3,000 บาทนะคะ ก็จะมีการแบ่งครึ่งออกมาค่ะ ในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนะคะ และก็กันยายนนะคะ คะจะให้ใช้ 1,500 บาท ค่ะ และก็เดือนตุลาคม นะคะ พฤศจิกายน ธันวาคม นะคะ ก็จะให้ใช้อีก 1,500 บาท ค่ะ และสำหรับใครที่กำลังรอลงทะเบียนใหม่นะคะจำนวน1ล้าน6แสนคนนะคะ ก็ต้องรอสรุป คอรมอในสัปดาห์หน้า ค่ะ ว่าจะให้ลงทะเบียนวันไหนอย่างไรนะคะ รอวันที่ชัดเจน ค่ะ ส่วนใครที่เคยได้แล้วก็เป็นคนเก่า นะคะ ก็ จะได้รับเงินแน่นอนนะคะ รอกดยืนยันค่ะ และนี่นะคะก็เป็นสรุปนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะ ก็ต้องรอนะคะในการ เสนอเข้าที่ประชุมในสัปดาห์หน้าอีกครั้งนะคะสำหรับรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก็ถ้ามีข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ก็จะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบทั่วกันค่ะ ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ